先生您好，我叫 s o m s a k 你的出租车司机。您好，先生。您酒店的名字是什么？酒店的名字是巴东度假酒店。好的，先生，我知道在哪里。 สำหรับบทเรียนที่2ตอนที่1นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยว และคนขับรถแท็กซี่ที่มารับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน คนขับรถแท็กซี่กล่าวสวัสดีและแนะนำตัวเอง นักท่องเที่ยวกล่าวตอบ คนขับรถแท็กซี่ถามว่านักท่องเที่ยวพักอยู่ที่โรงแรมใด นักท่องเที่ยวบอกชื่อโรงแรม คนขับแท็กซี่บอกว่ารู้แล้วว่าโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่ใด สำหรับประโยค嗨先生您好แปลว่า สวัสดี คุณผู้ชาย สวัสดีคำว่า嗨แปลว่า สวัสดี เป็นคำทักทายแบบเดียวกับคำว่า hello ในภาษาอังกฤษคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายคำว่า您好แปลว่า สวัสดีครับสำหรับประโยค我叫萨莫萨克你的出租车司机 แปลว่า ผมชื่อสมศักดิ์ ผมเป็นคนขับรถแท็กซี่ของคุณคำว่าหัว แปลว่า ฉันหรือผมคำว่าเจ้าแปลว่าชื่อคำว่าีแปลว่าเธอคำว่าเ的แปลว่าของ เป็นคำบอกความเป็นเจ้าของคำว่าช出租แปลว่าให้เช่าคำว่า เชอแปลว่ารถคำว่า ซูจิแปลว่าพนักงานขับรถ สำหรับประโยค你好先生แปลว่า สวัสดีครับ คำว่า你好แปลว่า สวัสดี คำว่าเชี่ยเฉิงแปลตามตัวอักษรคือคุณผู้ชาย ในภาษาไทยนิยมแทนด้วยคำว่า ค่ะ หากผู้พูดเป็นผู้หญิง หรือแทนด้วยคำว่าครับ หากผู้พูดเป็นผู้ชาย สำหรับประโยค您酒店的名字是什么แปลว่า โรงแรมที่คุณพักชื่ออะไรคำว่า您แปลว่าคุณคำว่า酒店แปลว่าโรงแรมคำว่า的แปลว่าของ เป็นคำที่ใช้บอกความเป็นเจ้าของคำว่า名字แปลว่านามหรือชื่อคำว่า是แปลว่า คือคำว่า 什么แปลว่า อะไรสำหรับประโยค酒店的名字是巴东度假酒店แปลว่าโรงแรมชื่อป่าตองรีสอร์ทคำว่า酒店แปลว่าโรงแรมคำว่าจิแปลว่าของคำว่า名字แปลว่าโรงแรมคำว่า是แปลว่าคือคำว่า巴东度假酒店แปลว่า ป่าตองรีสอร์ท ำหรับประโยค好的先生我知道在哪里แปลว่า โอเคครับ ผมรู้แล้วว่าตั้งอยู่ที่ไหน คำว่า好的แปลว่าโอเคคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชาย ในภาษาไทยนิยมแปลเป็นคำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะ หรือ ครับเพื่อแสดงความสุภาพ คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า知道 แปลว่าทราบหรือรู้ คำว่า在แปลว่าตั้งอยู่ คำว่า哪里แปลว่าที่ไหน